คือเป็นไปได้ก็ช่วยอย่าถอนหายใจบ่อยได้ไหมฮแน่เผยท่าแท้มาแล้วสินะจ้ามาเห็นกันตัวฉันบอกว่าอย่าถอนหายใจอ้างว่าเป็นห่วง แต่จริงๆ ก็แค่ไม่อยากไม่สบายใจใช่ไหมล่ะ การนอนหายใจการระบายความเครียดที่ง่ายที่สุด มาห้ามกันแบบนี้ไม่เรียกเห็นกันตัวเลยจะเรียกว่าอะไร เรียกว่าทนกลิ่นไม่ไหวไง